ปาวารเจดี พระพุทธเจ้าเสด็จเวสาลีครั้งสุดท้าย ก่อนปรินิพานประทับณสวนมะม่วงของนางอัมพปาลีคณิกา หญิงงามเมืองแห่งเวสาลี ซึ่งได้อุทิศถวายเป็นสังฆารามในพระพุทธศาสนา และในพรรษาสุดท้ายนี้เอง พระพุทธองค์ประทับจำพรรษาที่เวลุกาลาม ทรงปรงอายุสังขารที่ปาวารเจดีและเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วได้หนึ่งร้อยปี ได้มีการทำสังขายนาครั้งที่สองณวาลุการาม ซึ่งสถานที่ทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในเวสาลี แห่งแคว้นวัชีสภาพการของสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เมืองเวสาลี สมัยเมรยะและสมัยต่างๆ หลังจากนั้น เป็นที่ทราบอย่างชัดเจนไม่ได้ เพราะขาดหลักฐาน สิ่งที่ค้นพบทางโบราณคดีที่บาซา ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่า เป็นหลักฐานทางพระพุทธศาสนา ถึงแม้ได้ค้นพบกระเบื้อง และหินทรายสมัยเมาระยะ รวมทั้งรากฐานที่เนินดินใหญ่ก็ตาม ในพุทธประวัติเล่าเรื่องการปรงอายุสังขารว่า พระพุทธองค์เสด็จไปยังปาวาลเจดี ทรงปรงอายุสังขารว่า จากนี้ล่วงไปสามเดือน ตถาคตจักปรินิพาน เพียงเท่านี้ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ น่ากลัว แม้กลองทิพย์ก็บรรลือรั่น ทรงเปล่งพระอุทานว่า พระมุนีได้ปรงเสียซึ่งกรรมอันชั่ว และกรรมอันไม่ชั่วได้ อันเป็นเหตุให้ปรุงแต่งพบยินดีในภายใน ตั้งมั่นได้ทำลายกิเลสได้เกิดในตนเสีย พระอานนท์กราบทูลถึงเหตุแผ่นดินไหว อันเป็นอัศจรรย์ไม่เคยมี พระพุทธองค์ตรัสว่า เหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวแปดอย่างคือ 1. แผ่นดินใหญ่ ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลม ลมตั้งอยู่บนอากาศ สมัยที่ลมใหญ่พัดย่อมทำให้น้ำไหว แล้วทำให้แผ่นดินไหว 2. สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ เจริญปฐวีสัญญาเล็กน้อย เจริญอาโปสัญญามาก 3. พระโพธิสัตว์เคลื่อนจากดุสิต มีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่พระคันพระมารดา 4. พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะประสูติจากพระคันมารดา 5. ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 6. ตถาคตยังธรรมจักอันยอดเยี่ยมให้เป็นไป 7. ถาคตมีสติสัมปชัญญะปรงอายุสังขาร 8. ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุ เช้าวันรุ่งขึ้น พระพุทธองค์เสด็จเข้าไปบินดาบาดในกรุงเวสาลี เสร็จพัฒกิจแล้ว ในเวลาบ่าย ทรงชวนพระอานนท์ไปยังปาวารเจดี ใกล้กรุงเวสาลี ซึ่งแต่เดิมเป็นที่อยู่ของยักษ์ชื่อ ปาวาละตรัสเรื่อง อิทธิบาทสี่ อันเป็นทางแห่งความสำเร็จสี่ประการคือ 1. ฉันทะ ความพอใจในสิ่งนั้น 2. วิริยะ ความพยายามที่จะกระทำสิ่งนั้น 3. จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 4. วิมังสา ความพิจารณาใกล้ครวนหาเหตุผลในสิ่งนั้น ทำสี่ประการนี้ หากผู้ใดเจริญให้มาก กระทำให้มาก เมื่อปรารถนา ก็จะพึงดำรงชีพอยู่ได้ตลอดกับเนื่องจากพระอานนท์ยังเป็นเสขบุคคลอยู่ จึงไม่เฉลียวใจในคำปรารบของพระบรมศาสดามิได้กราบทูลอาราธนาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำรงอยู่ คล้ายถูกมารโดนใจ ลำดับนั้น พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า บัดนี้ เธอจงสำคัญการอันสมควรเถิด พระอานนท์หลีกออกมานั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่ง ไม่ไกลจากพระพุทธองค์ประทับมารได้เข้ามากราบทูล ขอให้พระพุทธองค์ปรินิพานกล่าวว่า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงปรินิพาน ขอพระสุคตจงปรินิพานในบัดนี้เถิด เมื่อมารกราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสกับมารผู้มีบาปว่า ตราบใดที่บริษัทสีของเรายังมีคุณสมบัติไม่ครบสามประการ ตราบนั้นเราจะยังไม่ปรินิพานสมบัติสามประการคือ 1. เป็นผู้รู้เข้าใจ และปฏิบัติตามคำสอนได้อย่างถูกต้อง 2. สามารถนำเอาธรรมนั้นไปแนะนำสั่งสอนผู้อื่นได้ 3. หากมีผู้ใดกล่าวเตือน จาบจ้วง หรือแสดงคำสอนผิดพลาด สามารถกล่าวแก้ไขชี้แจงให้ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาได้ มารทูลต่อไปว่า บัดนี้ บริษัทสี่ของพระองค์ มีคุณสมบัติครบทั้งสามประการแล้ว พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า มารอย่ากังวลไปเลย จากนี้ล่วงไปอีกสามเดือน ตถาคตจักปรินิพานอัฏฐกถากราวว่า พระพุทธองค์ปรงอายุสังขาร ในวันเพ็ญเดือนมาคะวงเล็บเดือนสามเมื่อมารกลับไปแล้ว พระพุทธองค์ทรงปรงอายุสังขาร ขณะนั้นเกิดแผ่นดินใหญ่ไหว พระอานนท์กราบทูลถามถึงสาเหตุ พระพุทธองค์ตรัสเหตุที่ทำให้แผ่นดินใหญ่ไหวแปดประการดังกล่าวจากนั้น พระพุทธองค์พร้อมกับพระอานนท์เข้าไปยังกูตาคารสาลาป่ามหาวัน ครั้นแล้ว ตรัสกับพระอานนท์ว่า เธอจงให้พระภิกษุที่อาศัยอยู่ในกรงเวสาลีทั้งหมดประชุมกันที่อุปทานสารา เมื่อภิกษุมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ถวายบังคมยืนณที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง พระพุทธองค์ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเหล่านั้นพวกเธอเรียนแล้วซ่องเสพพึงเจริญพึงทำให้มากด้วยดี โดยที่พรหมจรรย์นี้พึงยั่งยืน พึงดำรงอยู่ได้ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เพื่อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ดูก่อนวิสุขทั้งหลายทำเหล่านั้นคือสติปฐานสี่สัมมปทานสี่อินทรีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดทำเหล่านี้ เราแสดงเพื่อความรู้ยิ่งแก่พวกเธอ วันปรงสังขารพระพุทธองค์ทรงย้ำเตือน พุทธบริษัทในที่นั้นว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ขอท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ไม่ช้า ตถาคตจักจักปรินิพาน จากนี้ล่วงไปสามเดือน คนเหล่าใด ทั้งเด็กผู้ใหญ่ ทั้งพานทั้งบัณฑิต ทั้งบังมี ทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินที่ช่างหม้อทำทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกทั้งดิบทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นวัยของเราแก่งอมแล้ว ชีวิตของเราเป็นของน้อย เราจักละพวกเธอไป เราทำที่พึ่งแก่ตนแล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไม่ประมาท มีสติ มีศีลด้วยดีเถิด จงเป็นผู้มีความดำริตั้งมั่นด้วยดี จงตามรักษาจิตของตนเถิด ผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ ผู้นั้นจักละชาติสงสาร แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ ครั้งนั้น เวลาเช้า พระพุทธองค์ทรงของ ผ้าทรงถือบาทและชีวร เสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบินทบาทภายหลังพัฒกิจ เสด็จกลับจากบินทบาททอดพระเนตรกรุงเวสาลี เป็นนาคาวโลก วงเล็บ ช้างเอี้ยวกาย แลข้างหลัง แล้วตรัสกับพระอานนท์ว่า อานนท์ การเห็นกรุงเวสาลีของตถาคตครั้งนี้ จักเป็นการเห็นครั้งสุดท้าย มาเถิดอานนท์เราจะไปพันดะคาม วังเก่าพระเจ้าอาโศก บริเวณโบราณสถานที่เชื่อกันว่าเป็นเขตพระราชฐานในยุคสมัยพระเจ้าอาโศก มองเห็นเป็นเนินสูงใหญ่ ตามหลักฐานกล่าวว่านั้นคือกำแพงเมืองเวสาลีที่สูงประมาณ 20 ฟุต คณะสำรวจชุดแรกคือท่านเซิร์กคันนิงแฮม นักโบราณคดีชาวอังกฤษสันนิษฐานว่าเป็นเมืองเวสาลี บางท่านไม่เห็นด้วย ต่อมาวงเล็บ พศ 2446 ถึง 2447 หรือ คศ 1903 ถึง 1904 จึงได้รับการยืนยันจากมอรอบ็อกเป็นหัวหน้าการขุดค้น ได้พบของโบราณมากมายเช่น ประตูเมืองโบราณล้อรถรบเหล่านี้เป็นต้น ทางการได้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองปัตนะ ในจดหมายเหตุของหลวงจีนถังซัมจั๋งเล่าว่าตัวพระราชวังเก่าตั้งอยู่ด้านเหนือของแม่น้ำคงคา หลักฐานนี้ทำให้นักโบราณคดีจับเขาที่ตั้งวังของพระเจ้าอาโศกได้ จึงลงมือขุดค้นเป็นช่วงๆ ในการต่อมา ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อมาถึงเวสาลีแล้ว ก็ควรที่จะได้แวะเข้าไปเยี่ยมวังเก่า พระเจ้าอาโศกบ้าง เพื่อจะได้อนุสติ น้อมระลึกถึงคุณูปการที่พระองค์ได้ทรงประทับรอยแห่งความดี ไว้ให้โลกได้รับผลตราบเท่าทุกวันนี้